วัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF020 จะเป็นเสื้อกันหนาวท็อปดาวถักจากคอลงมา เวลาเราถัก เราจะถักให้ได้ชิ้นคอตรงด้านบนก่อนนะคะ เป็น EP EP 2สำหรับ EP หนึ่งพี่เมย์จะแนะนำภาพรวมของเสื้อตัวนี้ทั้งหมดว่าอุปกรณ์ใช้อะไรบ้าง ผังใช้ลายอะไร และเริ่มต้นยังไง EP สองพี่เมย์จะเริ่มถักคอนะคะ แล้วก็แยกสี่มุมออกมา จนได้ ความยาวของรอบอก หารสองตรงนี้ด้านกว้างตรงนี้ นะ จะได้เท่ากับรอบอกหารสองต้นแบบของพี่พี่จะหนึ่งร้อยเซนเดี๋ยวมีแนะนำค่ะ ช่วงแรกเราจะถักแยกสี่มุม พอ EP สามพี่จะเชื่อมรักแร้ตรงนี้ แล้วถักยาวลงมาเป็นตัวเสื้อ EP สี่จะกลับมาถักแขนเสื้อ EP ห้า จะเก็บริมคอเสื้อ EP หก จะเป็นภาพรวมแล้วก็สรุปของเสื้อตัวนี้ เงื่อนไขเสื้อตัวนี้พี่เมย์ถักเป็นเสื้อกันหนาว ไหมที่พี่ใช้เป็นไหมสี่พายนะคะ เป็นคอตตอนซอฟถ้าคุณจะใช้ไหมอย่างอื่นทดแทนใช้ได้ค่ะ แต่ขอให้เป็นขนาดเดียวกันคือสี่พาย เข็มที่พี่ใช้เป็นเข็ม หัวขนาดสามจุดสองห้ามิลทดแทนได้ด้วยเข็มทองสองหัวเบอร์ห้าทับศูนย์ ลายที่พี่จะใช้ถักจะเป็นลายนี้ ลายมันจะเป็นลายผสมกันระหว่างไส้มะตูมกับสับปะรด มันจะมีทางแยกออกมาเป็นมุมแบบนี้ แล้วข้างใน จะเป็นสับปะรดค่ะ เราจะเริ่มตรงนี้นะ ถ้าดูตามผัง ตรงสีส้มที่พี่ระบายครึ่งเดียวคือ จุดที่เริ่ม จุดที่ระบายสีส้มไม่เห็นตรงนี้ก็คือ จุดแยกจุดที่สองอันนี้เป็นจุดแยกจุดที่หนึ่งจุดแยกจุดที่สอง แล้วเราก็ถักตามผังลาย ผังลายตรงนี้ถ้าสนใจก็ตามไปที่แฟนเพจของพี่เมย์แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดพิมพ์เหมือน YouTube ชื่ออัลบั้ม MF020 ถ้าคุณเข้าไปที่ Facebook แล้วคุณพิมพ์ MF020 คุณจะเจอข้อมูลค่ะ ผังลายเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันตอนที่เราเริ่มถัก ถ้าคุณต้องการอ่านผังเป็นให้เปิดผังตัวนี้ประกอบด้วย พี่จะถักตามผังนี้ ผังลายพี่มีลงให้สองชุดนะคะชุดนี้ด้วยแล้วชุดนี้ด้วย ชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดที่ถักแยกสี่มุม พอเราถักแยกสี่มุมมาได้จนถึงความยาวของหน้าอกตามต้องการแล้วเราจะเปลี่ยนตอนที่เราเชื่อมหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผังลายนี้โดยที่ไม่มีแยกสี่มุม ลายเวลาถักมันจะเยื้องค่อย ๆ ถักตามพี่เมย์ เดี๋ยวมีแนะนำ ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเริ่มต้นถัก เราต้องเตรียมข้อมูลยังไง ต้นแบบ เลขที่เขียนให้ตรงนี้นะคะแล้วผังที่วาดให้ตรงนี้ที่เป็นสีฟ้า ตรงนี้เป็นแขนด้านซ้ายตรงนี้เป็นแขนด้านขวา เป็นงานด้านหน้า อันนี้เป็นงานด้านหลัง เลขที่เขียนให้หนึ่งห้าหนึ่งห้าตรงนี้คือจำนวนลายนะคะ อันนี้คือพี่ขึ้นหนึ่งลายตรงแขนซ้าย ขึ้นหนึ่งช่วงลายตาตรงแขนขวา ด้านหน้าห้าด้านหลังห้า เรามาดูค่ะว่าหนึ่งช่วงลายตรงนี้คืออะไร หนึ่งช่วงลายมันจะใช้สี่ช่องโซ่ งานเวลาตอนที่เราเริ่มเราเริ่มเป็นช่องโซ่ ต้นแบบ พี่จะถักรอบอกหนึ่งร้อยเซน หนึ่งร้อยเซนใส่ได้ถึงหนึ่งร้อยห้าเซน ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของไหม นี่นะพี่เขียนไว้ว่าแขนซ้ายหนึ่งนะคะ หลังห้า แขนขวาหนึ่ง หน้าห้า รวมกันแล้วจะได้ทั้งหมดสิบสอง สิบสองคูณสี่จะได้สี่สิบแปดช่อง พอได้สี่สิบแปดช่อง หนึ่งช่องมันใช้สี่ช่องลาย หนึ่งคูณสี่ได้สี่ ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบ หนึ่งคูณสี่ได้สี่ ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบ ตรงนี้คือจำนวนโซ่ โซ่ทั้งหมดที่เริ่มคือสี่สิบแปด ทีนี้ถ้าต้องการขยายเป็นร้อยห้าถึงร้อยสิบ ตรงนี้พี่มีแนะนำ ก็ลองสองหกสองหก มันจะขึ้นหกสิบสี่ ถ้าเบอร์ใหญ่เลย XL เลยนะ ก็ประมาณร้อยสิบถึงร้อย สิบห้าเซน ขึ้นสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะ ทีนี้ถ้าไหมเปลี่ยน ไหมเปลี่ยนเป็นไหมเบอร์ยี่สิบ ลองขึ้นด้วยแปดสิบ ลองขึ้นด้วยไซส์นี้ ค่ะ ยิ่งไหมเล็ก เข็มจะเล็กลง จำนวนห่วงที่เริ่มจะต้องเพิ่มขึ้น ต้องลองเอง แต่พี่แนะนำตัวนี้แปดสิบมันจะพอดี ทีนี้ถ้าของคุณเองเนี่ย บอกว่ารอบอกเท่าพี่แต่แขนคุณต้องการขยายขยายได้ไหม ขยายได้หมดนะ ตรงนี้ถ้าหน้าอกเท่ากัน หน้าห้าหลังห้าขยายแขนตรงนี้เป็นสองก็ได้ ถ้าตรงนี้เป็นสองเลขตรงนี้จะเปลี่ยนสองคูณสี่จะกลายเป็นแปดสองสี่เป็นแปดจำนวนรวมจะเพิ่มเพราะฉะนั้นดูตรงจำนวนโซ่ดีๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานโดยการที่ถักช่องโซ่ออกมาทั้งหมดสสี่ิบแปดช่องโซ่แล้วใส่มาร์กเกอร์ ตรงนี้พี่ใส่มาร์กเกอร์ให้ดู เวลาเราใส่มาร์กเกอร์ เราจะใส่ตรงที่เรานับหนึ่งค่ะ เราใส่ห่วงที่หนึ่งแล้วเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่คือชุดที่หนึ่ง เราใส่ห่วงที่ห้านับเป็นหนึ่งแล้วเราก็นับไปยี่สิบ ใส่ห่วงที่นับที่ยี่สิบห้าแล้วนับไปหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เรานับหนึ่งเป็นห่วงที่ยี่สิบเก้าเราจะใส่มาร์กเกอร์ทั้งหมด สี่จุด เดี๋ยวมาดูวิธีเริ่มต้นค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF020 ที่เมย์ใช้ ไหมคอตตอนซอฟเส้นขนาด4พาย ปริมาณที่ใช้ถ้าเป็นแขนยาวแล้วรอบอก100เซนใช้ประมาณ600กรัม ไหมที่ทดแทนได้เป็นไหม ขนาดเท่ากันค่ะคือไหม4พาย เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเช ขนาดหัว3.25มิล ใช้ได้ตั้งแต่สามมิลสามจุดสองห้าถึงสามจุดห้ามิล ถ้าคุณไม่มีเข็มแบบนี้ เข็มที่ทดแทนได้เป็นเข็มทองสองหัว หัวขนาดห้าทับศูนย์ค่ะ ทดแทนได้ เข็มสอดเอาไว้เก็บเศษตอนที่เราถักเสร็จแล้วกันไกนะคะ เอาไว้ตัด และอุปกรณ์อีกอันหนึ่งคือมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ให้หาสีต่างหนึ่งอัน อีกสามอันเป็นสีเหมือนกัน รงนี้จะเอาไว้ทำมุมสีต่าง จะทำให้เห็นตอนที่เราถักเริ่มต้นแยกสี่มุม แล้วก็ตอนที่เราถักวนวงกลมค่ะ เราจะเริ่มถักแบบช่องโซ่ เริ่มงานแบบโซ่ค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็ม เอาหัวเข็มแทงลงไปตรงช่องที่หนึ่ง ดับเบิลโคเชห่วงที่หนึ่ง ห่วงที่สอง พันหัวเข็ม แทงลงมาด้านหลัง ต่อไปห่วงที่สาม พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงนี้ค่ะ ตรงหลังโซ่ ถักห่วงโซ่ตามจำนวนที่คุณคำนวณ ต้นแบบของพี่จะเริ่ม 48 ห่วงโซ่แล้วเดี๋ยวเรามาใส่มาร์กเกอร์ เรามาดูวิธีใส่มาร์กเกอร์ หนึ่งช่วงลายหนึ่งช่วงลายมีสี่ช่องโซ่ ของพี่จะขึ้น แขนซ้ายหนึ่งช่วงลายแล้วก็ด้านหน้าห้าหลังห้าแขนขวาหนึ่ง วิธีใส่หนึ่งช่วงลายมีสี่ช่องโซ่ เราใส่ที่มาร์กเกอร์ตัวที่หนึ่งก่อน นับหนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ อันนี้คือ แขนซ้าย ต่อไปวนไปด้านหลังค่ะ วนไปด้านหลังใส่มาร์กเกอร์ตัวที่หนึ่ง แล้วนับไปยี่สิบ นับขึ้นมายี่สิบ ยี่สิบคือห่วงนี้ ใส่ห่วงต่อไป แล้วนับสี่ค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ใส่มาร์เกอร์ชุดสุดท้าย นับตรงนี้เป็นหนึ่ง นับตรงที่เราใส่นะคะเป็นหนึ่งแล้วนับไปอีกยี่สิบ เราก็จะได้ตำแหน่งที่ใส่มาร์เกอร์ จุดที่เราจะใส่ก็คือห่วงที่หนึ่งห่วงที่ห้า ห่วงที่ยี่สิบห้าแล้วก็ห่วงที่ยี่สิบเก้าอันนี้คือขึ้นสี่สิบแปดหลังจากนั้นเราจะเชื่อม วิธีเชื่อมห่วง เรารูดก่อนนะ รูดตรงนี้ รูดเพื่อไม่ให้งานบิด ตอนที่เราเริ่มแถวที่หนึ่ง ห้ามบิดเด็ดขาดนี่ฮะ รูดให้มันอยู่ด้านเดียวกัน พอรูดด้านเดียวกันเสร็จแล้ว ให้คุณดูค่ะว่าด้านที่เป็นดับเบิลโคเชมันจะอยู่ขวามือ ด้านโซ่จะอยู่ซ้ายมือ เราจะถักด้านโซ่ เอาหัวเข็มแทงลงไปตรงจุดเชื่อมต่อ โซ่ยาวอยู่ในมือ ปัดโซ่สั้นมาทางขวาเนี่ยค่ะปัดไอ้เส้นสั้นเนี่ยมาทางขวา เราจะเชื่อม นี่นะ เราจะเชื่อมต่อตรงจุดนี้ เชื่อม แล้วดึงผ่าน ให้คุณดูว่าคุณเชื่อมถูกไหม ถ้าคุณเชื่อมถูก ด้านที่เป็นโซ่จะอยู่ด้านบน ด้านที่เป็นดับเบิลโคเชจะอยู่ด้านล่าง เราจะเริ่มงานตรงกลางของช่องโซ่ เลื่อนห่วงค่ะ เวลาเลื่อนห่วงก็แทงมาแบบนี้ แล้วดึงผ่าน เริ่มงานตรงนี้ เริ่มด้วยจุดแยก เราจะถักโซ่สาม แล้วถักดับเบิลโคเชลงไปสองหลัก ลาย นี้จุดแยกจะเป็นดับเบิลโคเชสามหลักแบบนี้ โซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ แล้วเราถักไปอีกสอง เราถักวนไป งานจะกลับมาจบมุมนี้ อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ อนนี้คุณก็ขึ้นห่วงและใส่มาร์กเกอร์ เราจะพบกันอีกครั้งที่ MF 0 2 0 EP 2เราจะเริ่มถักคอเสื้อตามผังลายค่ะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ พบกันคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ